ประโยค Je vois, on y arrivera à 8 heures du soir. แปลว่าฉันเห็นแล้ว เราจะถึงที่นั่นตอนสองทุ่ม ประโยค Je vois. และตามตัวอักษรว่าฉันเห็นแล้ว ในที่นี้จะหมายถึงฉันเข้าใจแล้ว คำว่า เป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนประธานรวมทั้งหมด ซึ่งเมื่อเทียบกับภาษาอังกฤษก็คือคำว่า Oui. ในประโยคนี้มีการใช้คำว่า arrivera ซึ่งแปลว่าจะมาถึง โดยใช้เป็นการอนาคต ส่วนขยาย à 8 heures du soir เป็นสำนวนบอกเวลาแปลว่าตอนสองทุ่ม